bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan, Bu? Saya mendengarkan Anda, Bu. Bisakah saya mendapatkan pengembalian uang dalam bentuk tunai? Baik, Bu. Anda bisa mendapatkan uangnya secara tunai dan transfer melalui bank. Terima kasih. Dengan ini, saya akan membelikan mainan bisa diemong, boneka, buat keponakan perempuan saya. Untuk punya saya, Saya memilih transfer melalui bank. ”สำหรับบทเรียนที่ 7ตอนที่ 2 นี้ นักท่องเที่ยวสอบถามข้อมูล จากเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานที่คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ว่าสามารถที่จะรับเงินคืนภาษีเป็นเงินสดได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่ตอบว่าได้ นักท่องเที่ยวสามารถรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งที่เป็นเงินสด และให้โอนเงินเข้าธนาคาร นักท่องเที่ยวตอบขอบคุณและพูดเสริมว่าถ้ารับเป็นเงินสด ก็จะนำเงินที่ได้ไปซื้อตุ๊กตาหมีให้หลานสาวได้สำหรับนักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่ง จะขอรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสำหรับประโยค Bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan, Bu? แปลว่า ขอถามคำถามหน่อยคำว่าโบเลกค่ะใช้ในการสร้างประโยคขออนุญาตทำอะไรคำว่า mengajukan แปลว่าถามคำว่า satu แปลว่าหนึ่งคำว่า pertanyaan แปลว่าคำถามสำหรับประโยค saya mendengarkan anda bu แปลว่าเชิญเลยค่ะดิฉันกำลังฟังอยู่ คำว่า mendengarkan แปลว่าฟัง สำหรับประโยคคำถาม Bisakah saya mendapatkan pengembalian uang dalam bentuk tunai แปลว่า ฉันสามารถรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดได้หรือไม่ คำว่า bisakah แปลว่า สามารถ คำว่า mendapatkan แปลว่า รับคำว่า pengembalian แปลว่า คืนคำว่า uang แปลว่า เงินคำว่า dalam แปลว่า ในคำว่า bentuk แปลว่า แบบคำว่า tunai แปลว่าสดสำหรับประโยค Baik k u Anda bias mendapatkan uangnya secara tunai dan transfer melalui แปลว่า ได้ค่ะ คุณสามารถรับเป็นเงินสดหรือโอนทางธนาคารก็ได้คำว่า ใบ แปลว่า ดี โอเคคำว่าวงเนี่ยแปลว่าเงินที่ว่านั้น คำว่าสจาระแปลว่า บท ในที่นี้แปลว่า ทางคำว่าดันแปลว่า และคำว่า transfer แปลว่า การโอน คำว่า melalui แปลว่า ทางคำว่า bank แปลว่าธนาคารสำหรับประโยค Terima kasih. Dengan ini, saya akan bias membelikan mainan หรือ boneka buat keponakan perempuan saya. แปลว่า ขอบคุณค่ะ ด้วยเงินนี้ ฉันจะสามารถซื้อของเล่นให้หลานสาวคำว่า membelikan แปลว่า ซื้อคำว่า mainan แปลว่าของเล่นคำว่า buat แปลว่าสำหรับ คำว่า keponakan แปลว่า หลาน คำว่า perempuan แปลว่า เด็กผู้หญิงคำว่า keponakan perempuan แปลว่า หลานสาวสำหรับประโยค untuk punya saya saya memilih transfer melalui bank แปลว่าสำหรับผม ขอโอนเข้าบัญชีคำว่า untuk punya saya แปลว่าสำหรับผมคำว่า memilih แปลว่า เลือกคำว่า transfer แปลว่า การโอนคำว่า melalui แปลว่า ทางคำว่า บังแปลว่า ธนาคาร